ส่วนที่สำคัญที่ไม่แพ้กันคือ การตั้งรหัสสร้างความปลอดภัยสำหรับการเข้าใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ ในกรณีที่เราทำสมาร์ทโฟนหล่นหาย และมีใครเก็บเอาไป อาจจะเป็นผู้ไม่หวังดี การสร้างรหัสผ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะป้องกันข้อมูลในตัวเครื่องหลุดออกไปได้ ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูวิธีการตั้งค่ารหัสผ่านนะคะในเครื่องสมาร์ทโฟน ที่การตั้งค่านะคะ ให้เราไปที่เมนูการตั้งค่า จากนั้นนะคะให้เราเลือกเมนูทัชไอดีและรหัสนะคะ ซึ่งการตั้งค่ารหัสผ่านนะคะถ้าเป็นในระบบของ iOS ตั้งแต่ iPhone 6 ขึ้นไปนะคะ ก็จะสามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้ 2 แบบก็คือการตั้งค่าด้วยหมายเลข และการตั้งค่ารหัสผ่านด้วยการสแกนลายนิ้วมือ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น i5 ลงไปนะคะ ก็สามารถที่จะทำได้วิธีเดียวนั่นก็คือการตั้งค่ารหัสผ่านที่เป็นตัวเลขนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันทั้ง 2 แบบนะคะ เมื่อเราเข้ามาในที่ Touch ID แล้วก็รหัสนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการตั้งค่าด้วยการสายหมายเลขนะคะ ให้ไปที่คำว่าเปิดการใช้รหัสนะคะ เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ย ก็จะเกิดเมนูขึ้นมานะคะ ให้เราป้อนรหัสของเราเข้าไป ก็เราจะป้อนทั้งหมด 6 หลักนะคะอ่สมมุตินะคะเป็นก็ป้อนไป มันก็จะให้เรากด2ครั้งนะคะ เพื่อเป็นการยืนยันว่ารหัสตรงกันเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะตั้งรหัสผ่านของเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองลองมาดูนะคะ ว่าจะได้หรือเปล่าลองติดกันนะคะ จากนั้นมีการป้อนรหัสใช่ไหมคะอะลองใส่รหัสที่เราป้อนลงไป โอเค สามารถใช้ได้นะคะ ต่อมานะคะเป็นการสร้างรหัสผ่านนะคะของสมาร์ทโฟนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งการสแกนลายนิ้วมือเนี่ย เราสามารถที่จะสแกนได้หลายนิ้วนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่เพิ่มลายนิ้วมือนะคะอ่ะก็จะขึ้นเมนูขึ้นมา ให้เรานะคะใช้นิ้วนิ้วโป้งนะคะ หรือนิ้วชี้ก็ได้ค่ะาวางลงไปที่ปุ่มโฮมนะคะทีนี้เนี่ยเครื่องสมาร์ทโฟนของเราก็จะจำลายนิ้วมือของเรานะคะ ซึ่งเวลาแตะนะคะให้เราแตะบริเวณหัวนิ้วนะคะ แล้วก็ท้ายนิ้วด้วยนะคะ เพื่อที่จะให้จำทุกมุมที่เป็นลายนิ้วมือของเราอ่านี้เราก็กดดำเนินการต่อนะคะ ต่อมานะคะให้เราตะแคงนิ้วนะคะที่เป็นนิ้วโป้งเพื่อที่จะจำด้านข้างของนิ้วโป้งเรานะคะรอบๆนิ้วโป้งเราเลยให้ครบนะคะ จนกว่าเส้นสีแดงนั้นจะครบทั้งหมดนะคะด้านล่างอีกนิดนึงครบแล้ว จากนั้นก็กดดำเนินการต่ออเห็นไหมคะว่า ตัวระบบนะคะก็จะขึ้นคำว่านิ้วที่1 ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเข้ามาในเครื่องสมาร์ทโฟน ของเราเราก็สามารถที่จะใช้นิ้วโป้งเนี่ยสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะเข้าใช้งานสมาร์ทโฟน ได้ แต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่สะดวกที่จะใช้นิ้วโป้งหรือว่าเขียนหนังสือหรือว่าทำอึกอะไรอยู่นะคะ เราสามารถใช้อีกมือนึงนะคะเราก็เพิ่มลายนิ้วมือได้ อย่างเช่นเราจะเปลี่ยนไปใช้มือด้านซ้ายนะคะ ก็คลิกไปที่คำว่าเพิ่มลายนิ้วมืออ ให้เราไปที่เพิ่มลายนิ้วมือนะคะ จากนั้นยกนิ้วขึ้น วางนิ้วลงบนปุ่มโฮมโดยที่เราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะ ก็คือเป็นนิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งนั่นเอง วางลงไปนะคะ สมาร์ทโฟนของเราก็จะจำค่ะ เส้นลายนิ้วมือของเรา เหมือนเดิมเลยค่ะ ให้เราแตะบริเวณตรงกลางนะคะ ด้านบนของนิ้วนะคะ แล้วก็ด้านล่างนิดนึง จนเส้นสีแดงเต็มนะคะะคลิกดำเนินการต่อ จากนั้นตะแคงนิ้วนะคะที่เป็นนิ้วโป้ง เพื่อที่จะให้จำลายนิ้วมือที่เป็นด้านข้างนะคะ ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ ที่เป็นรอบๆนิ้วโป้งเราทำจนกว่าเส้นสีแดงจะครบนะคะ จากนั้นก็ดำเนินการต่ออทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่า เราสามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือนะคะ ทั้ง 2 นิ้วของเราได้เลย ทั้งนิ้วโป้งด้านซ้ายแล้วก็นิ้วโป้งด้านขวานะคะ ทีนี้เนี่ยเวลาเราทำอะไรหรือว่า มือข้างไหนเราเขียนหนังสืออยู่ คลิกคอมอยู่ หรือว่าเราต้องการที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะ เวลาขนาดนั้นก็สามารถที่จะใช้นิ้วอีกข้างหนึ่งนะคะ ในการปลดล็อกเพื่อใช้งานสมาร์ทโฟนได้เลยค่ะ เมื่อเราทำการตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนต่อไป ให้เข้าไปเช็คเวอร์ชันของสมาร์ทโฟน ว่าเป็นเวอร์ชันปัจจุบันหรือไม่ ถ้ามีให้อัปเดต เราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และทำการอัปเดตรอจนกว่าระบบจะทำการอัปเดตเครื่องให้เรียบร้อย แต่ข้อควรระวังเราควรเสียบสายชาร์จแบตเพื่อป้องกันไม่ให้แบตหมดในขณะที่ทำการอัปเดต เพราะมันจะทำให้ระบบลงข้อมูลไม่สมบูรณ์และทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานไม่เสถียรหลังจากอัปเดตเรียบร้อยแล้ว ตัวเครื่องจะทำการรีสตาร์ทอีกครั้งอัตโนมัติเพื่อให้เราพร้อมใช้งานต่อไปเสริมเทคนิคเรื่องการสร้างช็อตคัทไว้ใช้งานกันนะครับ ถ้าคำไหนต้องพิมพ์บ่อย ประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อความ เรามีวิธีการใช้งานง่ายนิดเดียวครับ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าช็อตคัทนะคะ ซึ่งเป็นการใช้ตัวย่อนะคะ หรือว่าอักษรย่อซึ่งเราจะต้องเข้าใจเองนะคะ เพื่อที่จะพิมพ์แทนข้อความที่พิมพ์ยาวๆนะคะ เราลองไปดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการยังไง ไปที่เมนูการตั้งค่านะคะ จากนั้นเลือกที่ทั่วไป และไปที่แป้นพิมพ์นะคะ จะเห็นคำว่าการแทนที่ข้อความอ่ะให้กดเข้าไปเลยนะคะอย่างอย่างตัวอย่างนะคะที่มีมาให้ของในสมาร์ทโฟนก็จะเป็นคำว่ากรอปอนะคะ ซึ่งคำเต็มๆ เนี่ยก็คือคำว่ากำลังเดินทางนะคะ ซึ่งในอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้แทนเวลาที่เราคุยแชทหรือว่าเราติดประชุมอย่างเงี้ยนะคะ เราก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวย่อคำว่า กรอปอนะคะ ซึ่งแป้นพิมพ์ตัวนี้เนี่ยก็จะพิมพ์คำเต็มส่งไปให้กับเพื่อนของเราได้นะคะนี้เราลองมาดูเวลาที่เราตั้งค่าเองนะคะ ให้วิธีเครื่องหมายบวกวลีก็คือประโยคเต็มนะคะ ที่เราต้องการจะสื่อสาร อย่างเช่นคำว่ากำลังประชุมนะคะ ก็พิมพ์ลงไปคำว่ากำลังประชุม จากนั้นปุ่มลัดนะคะก็จะเป็นตัวย่อ ซึ่งตัวย่อนี้เราจะเข้าใจเองนะคะ ผู้พิมพ์จะเข้าใจเองอย่างเช่น กปช นะคะ ก็คือตัวย่อของเรา จากนั้นนะคะให้กดคำว่าบันทึกกดบันทึกนะคะก็จะขึ้นมาแล้วคำว่ากปชคำเต็มก็คือกำลังประชุม เราลองลองมาใช้กันดูนะคะว่าจะได้ผลไหมเอ่ย เราลองใช้กันนะคะ มมติว่าเราพิมพ์คำว่ากรอปออ่ะอ๋อไม่ใช่นะคะ ต้องพิมพ์คำว่ากตชนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยทางสมาร์ทโฟนก็จะเสนอคำขึ้นมาแล้วว่ากำลังประชุม เราก็สามารถที่จะกดคำนี้เนี่ยส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะ ลดระยะเวลาหรือว่าล่นเวลานะคะ ในการพิมพ์ในการสื่อสารได้ก็จะทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกต่อผู้ใช้งานด้วยค่ะ